วัสดีครับ วันนี้เราจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนก๊อกน้ำนะครับสำหรับปิดชักโครกวาวเสียนะครับตัวนี้ วิธีแก้เราจะปรับตั้งตัวนี้ไปอนีมันจะมีชุดอยู่เราต้องปรับ ก่อนนะการก็คือ เนี่ยแต่ยางนี่ีนะเี่ยมันเป็นหนีบนะอ๋อมันจะใส่ส่ยางนั่นเหรอน้ำถึงได้กระจายจังเลย หลุดช้าพาวันนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดนี้กัน